สวัสดีครับพวกกับผมเป็นเวลวเกม Kingdom Hearts เป็นบาสลิฟเฟนอลมิกนะครับ กับ พาร์ทที่ 10 แล้ว โอเค วันนี้เราไป โลกของปิตาแพนกันนะครับ ไปเลยเสียเวลาโอเคหลังจากเมื่อกี้ มาจากยาน แล้วก็มาสุกเกาะแล้วมันกับตันฮุก ฉันจัดการเองเย่เหมือนเดิมนะโอ้ยรอบนี้ไปพูดอันเวอร์สึแล้วอันเวอร์สึมาเลยพร้อมคีเบตยานอวกาศอันใหม่ เอี่ยมเอี่ยมอ่องไงล่ะไปเจ๊เอ้ย ปันปันปันน้ำผลไม้ลอยไปเอียงเดี๋ยวมาดูสไตล์สายฟ้า กัน ว่าจะติด หรือไม่เราใช้เป็นสายฟ้า ไปแล้วแล้วเปียงเนี่ยแหละเทพทันเดอร์โบ์โคตรเท่โคตรเท่เท่โคตรเท่โคตรเท่จิ้มจิ้มจิ้มจิ้มจิ้ม ปียงโดนหรือเปล่าโดนเหลือตัวเดียวหรือเปล่า มาน้ำแข็งไปกินไปยังยังไม่ตายยังยังไม่หมดนกเหลือนกมาไดมอนดัตก็มายังไม่หมดอีกโหมาอีกเรื่อยๆฮะจังหวะนี้ออกกดคิวทำไมก็ไม่รู้กดผิดนะฮะโอเคเรามาใช้แักค่อยเต็ม ให้ได้ลิมิตไปลิมิตไปไปยังต้องดรอปไอเป็นรูปดาวอะ เออไม่ดรอปฮะจังหวะนี้ติดสลิปไปเลย สลิปไปเลยสลิปไปเลยใช้ท่านี้ไปก่อนไปยังทิมก็ได้เรียบร้อย ยังยังไม่ดรอปอยู่ 頼んでもいないのに余計なことをしよって我々だけで倒せたものそうだなすみへへもちろんでやすあしらにかかりゃあんな奴らコテンパンにのしてこうしてああして奴の仲間ではないようだがお前もこいつを狙っているのか俺はそんなものに興味はない人を探している仮面をかぶった少年だ 心当たりはないかそんな奴は知らんそうか罪いつまでやってるんださっさと行くぞやつめきっと俺様の光を狙ってくるぞちょっと待て光が狙われていると言ったかこの箱の中はあちこちから集めた光でいっぱいだ まいましい空飛ぶ小僧めこいつを狙ってくるに違いないバニタスではないようだが光を狙う少年気になるなその光俺にも守らせてもらえないか光を狙っている少年のことが気になるそいつの名前はピーターパンだโดนเรียกว่าอะไรนะใส่ร้ายปีเตอร์แพนอารมณ์เหมือนแบ ไปขโมยของเข้ามา น่าจะประมาณนั้น เนเวอร์แลนด์นะทำได้ละเนเวอร์แลนด์เออ พีเตอร์แพนครับเนเวอร์แลนด์やつからこの箱を守ってくれ分かった同行しよう同行しようสมีสมีโบบายเดี๋ยว กิลอัพกระจายอบ i ิ i t ีเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยท่าใหม่ท่าใหม่ก็ต้องจัดสิฮะ มีไหม ไฟขั้นสุดท้ายกะอะไร เฮ้ยเฮ้ยท่าพิเศษหรือเปล่าเพี p ท่าอะไรวะเนี่ย ท่าอะไรไม่รู้แต่ใช้ไว้ก่อน นี่นี่ นี่นี่ น่าจะเป็น ท่า แบบ ฟัน แบบ พุ่งๆแล้ว เป็น ไฟหรือเปล่าพันที่จ้าเอายึดเอือโบตึงโบจ้าจำได้ครั้ง ข้างบนเนี้ยจะมี ไอเทมเนี่ยต้องตีครบ ตัว ให้ มัน หมุน โอเค เดี๋ยว ค่อย มาทำเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวอ๋อยิง เป็นธาตุความมืดนีหว่า เมื่อกี้ไปเยี่ยงแต่ ผมเปลี่ยนเป็นแซกก่อนเลยอะโอเคเก็บ ลิมิต ด้วย โบไปหมุนจ้ายังไม่หมดแน่มาอีกเรื่อยๆเรื่อยๆ เพราะว่า มันยังไม่ดัอเออสต็อปไปก่อนโทมอลี่กระจายตุมโอ้ได้ดัอแล้วดัอแล้ว แต่มอนหมด พอดีลาก่อย ไป ไป เปลี่ยนไปลองใช้ข้างกันข้างหน้าก็ ได้ ไม่ เป็น ไร มา แล้วโอ้อลิดาแล้วเอ้ยกาท่านไหนว่าศัตรูหมดแล้วเรลจะ ลิงเหรอ พี่จะเต็มทันไหมเนี่ยมีไหมหมดแล้วเหรออะไรวะ มันเข้าไม่ได้นะตรงนี้ โอเค ไปข้างหน้า ข้างหน้าต่อไปกัน ดูกันทัดชัดๆนะท่านี้ เป็นยิงทัดมืดออกไป เราจะใช้ท่าแซกกันทีเอ้ยเอ้ยหมุนจ้ะเอ้ยโอ้ว้าวเอ้ยเอ้ยเอ้ยมาอีกเกิดมาอีกเรื่อยๆ เรื่อยๆจ้าหมดยังเนี่ย ยัง ยังไม่หมดสต็อปไปก่อนเลยตายยัง โอ้โห เป็นท่าเหมือนแซกเลย นี่ว่าฟันแหลกฟันแหลก โอ้โหเซนงโคตรเทพตุ้มโอ้แหวงโคตรโหดโอเค เรียบร้อยไปทางนี้ก็นะฮะ เพราะว่าจะไปทางน่าจะเป็นแบบ ยังใช้ไม่ได้ ดีลิงไม่ครบขี่ไม่เต็มอือโอเค เต็มแล้ว ไปคนนี้ของสติลสติล ส่วนใหญ่จะเป็นเน้นเวทมั้งอืมอืมเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงยิง ไม่ไม่โดนใครเลยไอ้บ้า เอาไหม เอาไหมเขียนเรียบร้อย อืม สายฟ้าเปี้ยงมีแต่เน้นสายฟ้า แล้วก็กาวิตี้กาวิตี้ ยัดยัดใช้พาแรกมา มีไหมต้องมีสิไอ้ยังยังไม่โดนใครเลย อะไรอยู่วะเนี่ยเรียบร้อยหมดละยังไม่ดรอปสักอันเลยอะดาวเนี่ย ไปเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวนะ เดี๋ยวนะ โอ้หมดละหมดละไปเฮ้ยเดี๋ยวมีของปะตรงนี้ ไม่มีเหรออ๋อลิมิตเลเวลอัพเฉยโอเคเรียบร้อย ตอนนี้น่าจะ ไป เก็บ ของ มั้งรู้สึก จะ ไม่ มีอะไรมีแค่ของแหละโอ้โหลิดาเปี้ยงหิวด้วยหิวก็ มายิงน้ำแข็งยัดเดมอนดัตปั่นปั่นโบโบโบโบโบโอเค เรียบร้อย กดยังเนี่ย นี่ อะไร อะไร เอ้ยโอมอนเตอร์ ไอ้บ้า ก็ว่า อยู่ กล่อง ใหญ่ส่วนใหญ่มีแค่ เป็นแผ่นที่ นี่ เองเอาตรงนั้น เก็บ ไงอะมันมีศัตรูอีกเปี้ยงเปี้ยงเปี้ยงตีก็ไม่โดน จะเปิด ก็ ไปตีกำแพง ไอ้ บ้า เหลือตรงนี้ตรงนี้น่าจะต้อง โดดตอนตรง นี้มั้งสองจังหวะหรือเปล่าเอาเดี๋ยวเดี๋ยวขอแม่นแม่นเอาเดี๋ยวแม่นแม่นอะไรเดี๋ยว โดดตกอีกเอาไม่ถึงเหรอเราจะไม่ได้โดดสูงเหรอนะ ผมว่ามัน มันไม่ใช่แล้ว มันต้อง ต้องได้แล้วดิโดดสูงเนะี่ย ไม่มีเหรอ มันยัง มันยังโดดเตี้ยอยู่เลยเนี่ย แล้วออกไม่ได้ด้วยนะ ไม่ถึง จริงๆมันต้องมีโดดสูงครับ เนี่ย โดดไม่ถึง ไงก็ไม่ถึง โอเค เดี๋ยวค่อยมาเอาแล้ว ไม่เป็นไร สมอาวุธก่อนเอ้ยสมเวทสมคอนมาน มีอะไรไหมหมดยังหมด แล้วจ้าอ๋อซ้ำนี่วะฮิวโอเคเรามีฮิวสัก อันหนึ่งอุ่นใจ อารมณ์ไม่ได้หนึ่ง ไปรู้สามเอ็ดแล้วแล้ว แล้ว แล้ว แล้ว แล้ว โอ้โห ไม่ตีไม่โดนลอยไปก่อนเลยชิบขาแล้วอีกแล้วอีกแล้วไม่คิดจะโดนใครเลยใช่ไหมเนี่ยโอ้หิวทำไมวะเนี่ยไปเยี่ยง เยี่ยงลอยไปแล้วไม่ใช่ ไม่ใช่เดี๋ยวแม่งยิงไม่โดนอีกเออเออมันมันมันมันไม่หันไปยิงทางอื่นบ้างวะผมไม่เข้าใจ ปเยี่ยงปเยี่ยงลอยไปเลย เออได้ดาวไปเนี่ย เออโอเคหนึ่งอันแล้วมีสกิลเพิ่มมาอืไปเยี่ยงเยี่ยงไม่เอา ยิงนะมันยิง ไม่โดนมันยิงเยอะหมดอ่ะ โบไปโบช็อตไปช็อตไปช็อตไป ไม่ เอาตกน้ำไอ้ บ้า ยาว เลยคนนี้ เปลี่ยน กลับไปได้ ด้วย เอา ของ มาแล้ว บเอาตันดีกว่าเดี๋ยวมันจะมีเหมือนเป็นทางให้เข้าแปลของอยู่นะจำไม่ผิด นี่ไงวายวายวายวายวายวายวายวายโคตรไวจมจมจมจมจมจมโอเคเราไปเลยก็ได้ฮะ โอ้วาริดาอืมน่าสะบัดน่าสะบัด พอแล้วไปเยี่ยง ตรงนี้ก็มีนะ โบเรียบร้อย อ๋อเดี๋ยวเดี๋ยวเดลมไปคาเซ่เดี๋ยวเดี๋ยวเดีเกหินระเบิดได้โอ้วอลิดาอ้าวอีเห็ดนี่แน่โบโดดขึ้นได้ปะเนี่ยเฮ้ยโดดขึ้นไม่ได้เหรอเออเดี๋ยวเดี๋ยว โบเออเออเออเปลี่ยนเลยมาไฟฟ้า โอ้เฮียไม่เชื่อไม่เชื่อจะ โดน โดน ขัด จังหวะ ตลอด เลย ไอ้ บ้า เอ้ยโบนี่นะ ไปไหนต่อไปไหนต่อโอ้ทำนี้เป็นตีธรรมดาเลยวะไม่มีแล้วเดี๋ยวเดี๋ยวอืมไม่มีอะไรใช่ไหมเนี่ยเราโดดขึ้นไม่ได้เนี่ย เรามันผมไม่ได้เก็บโดดสูงมาไม่รู้เก็บตรงไหนว่าได้เก็บจากด่านสเปซนั่นแน่ดิฟสเปซนะเพราะว่าจำได้ปกติผมจะได้ไปแล้ว แล้วก็ยิง ไม่โดนก็น่ารำคาญเลยนะท่าดิ สักดอกไปสักดอกของดอกไปไปเลยแล้วกันถ้ามัน โอเค เก็บของตรงนั้นไปได้นะ มันจะอยู่ในส่วนข้างบน ผมเปิดก่องก่อนนี่ตัวปลอมชัวร์ล้านเปอร์เซ็นต์เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยว โดนกินเข้าไป โบโบโนไม่ตกไปล่างเปรี้ยงล็อกเบเกอร์ล็อกเบเกอร์ก็มา เป็นสไตล์ใหม่นะ เป็นสไตล์เหมือนแบบขั้นสูงกว่า ไอ้พวก ไฟสายฟ้าอะไรเงี้ย มันจะเป็นสไตล์เฉพาะเฉพาะของแต่ละแต่ละ คน ถ้าเป็นแบบชื่อ แปลก ๆ ถ้าเป็น ไฟพวกสายฟ้าอะไรจะมีทุกตัว เทล่าคอมีหมดไป ไป ไปเกือบได้ละครั้ง งไฟยัดโอ้เดี๋ยวผมเข้าไปดูอีกทีหนึ่งนะว่ามีอะไรตรงนั้นเพื่อได้เจอเพื่อเจอไอ้ตัวนี่ที่มันได้ของเยอะๆไอ้ตัวที่มันบินบินอะไป โอ้โห ว้าวอีกเด้อยวเด้อวคาเซ่คาเซ่อยไม่โดนเลยโบโบไป มีไหม ไม่มีวะมีแต่ตัวเนี้ยหามุมตีดีๆ จะได้ไปตกไปเรียบร้อย ปกติมันจะมีแถวนี้นะเอ้าเดี๋ยวตกอีกอวิ่งวิ่งไปใหม่เราไปแล้ว ไปสู้แล้ว จังหวะนี้ เสียเวลาเหลือเกินโอ้ยยัง โอ้โหกระดานดูดแม่เหล็กแล้วจะตีไม่โดนอีกปั่นจ้ารอบนี้ภัยแล้วเก็บของเก็บของอะไรแล้วเสียเวลาล็อกเบเกอร์ล็อกเบเกอร์ล็อกเบเกอร์ล็อกเบล็อกเบเกอร์โคตรมันโคตรแรงแรงมันช่างดูแลเหลือเกินเหลือเกินมาตื่นมา ตื่นมาโดนตื่นมาโดนแท้้เหลืออีกไหมโอเค จะได้ดูท่าฟินิชคอนล็อกไปเกอร์บ้างเอียงโบโอเค ไปเลย ต้องข้ามไปเกาะนั้นนะ ข้ามมาไวจังวะไม่ทำอะไรเลยเอาขอโบหน่อย โบหน่อย สักสักกล่องหนึ่ง โอเค เฮ้ยเดี๋ยว ผมโดดขึ้นไม่ได้อะมันต้องมีโดดสูงอะจริง ๆนะ เดี๋ยวเดี๋ยวหรือมันได้มาแล้วอะไม่มีนะฮะ ต้องซื้อเนี่ย ปกติมันจะมีโดดสูงมาหรือผมไม่ได้เก็บมันจริงๆด่านนั้นชัวร์เลย ค่อนข้างจะมั่นใจเลยนะ เนี่ยมันต้องโดดขึ้นเนี่ย ถ้าจำไม่ผิดนะ หรือเข้าไปได้เลยวะ เข้าไม่ได้ มันต้องมาจากข้างบนวะหรือเข้าไปได้ เข้าได้ตรงนี้ เออ เวรกรรมข้างบนจะมีของให้เก็บนะครับ ต้องมีโดดสูงกัน 船長โดนหลอกให้ไปスミそれはもういいと言っただろう海賊が流れ星なんぞに浮かれるもんじゃないそれがですね普通の流れ星はキラッと光って消えちまうもんでやしょでも昨日のやつはキラキラ光ったまま島に落ちたんでやすあらきっと大きな宝石に違いないです バーボンそれを早く言わんかหลอกให้มาเคล我々は休養ができたので少し席を外すがここは君に任せてもいいかなああ俺はここでピーターパンを待つ なフックのやつ新しい古文を入れたようだな僕があいつの注意を引くからその隙にお宝をいただくんだまだお前がピーターパンかそうだ光を奪う気か Kijk, hoe het ไปจัดไป มีโคตรสั้นเลย อีซี่แน่นอน หรือเปล่าเราชาร์จปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บปิ๊บเปียงเปีิ๊บปบยงอ๋อต้องกดบุกปิมบปิ๊เปิ๊บปิะทำอะไริ๊่ปิ๊บินบคิ๊บปิอร์เ๊บปิ๊แม่งบินอีกละโอ้ ดเคาน์เตอร์ไม่ได้เฮ้ย เคาน์เตอร์ไม่ได้เหรอ โดนโดนท่านี้แหละ ท่านี้ง่ายสุดละโอ้ว้าว ว้าวอย่างเห็นได้ชัด เออเอาชนะเลย อะไรวะ ไม่รู้ตัวเลยชนะแล้วพูดอะไรของแกเนี่ย ายแล้วเออหัวจิ้なんだこれは海賊のお宝だよ金貨に宝石いつものやつさ俺はこんなものを守っていたのかやつに騙されてたのさそのようだな君と戦う理由はなかったすまない そんなこといいさ僕も久しぶりに手応えを感じて楽しかったからね君の名前はテラところでテラフックはどこにいるんだい奴は流れ星を探しに行ったようだ流れ星だって大変だティンクが危ないお宝任せたよロストボーイズ任せて行ってらっしゃいピーター俺も行くことにしよう มือนว่าจะต้องไปช่วยทิงเกอร์ ทิงเกอร์เบลหรือเปล่าจริงด้วยเมื่อกี้ได้ ดีลิงพีเตอร์แพนมา อ้าว ชิบหายแล้ว หายฮาร์เรดมาเพิ่งออกมาเอง ตัวอะไรเงี้ยอ๋อ อันบัสเนี่ยมาแล้ว สโลแกนชินสกันเองเยอะสโลแกนของเทล่าอันบัสพูดทุกพูดทุกคลิป ไป Ahora. Uh, ya, ya, baik. Lo bikin, Oh, haseyo. Uh.終わりだ。うん。うん。うん。うん。Udah dah. Kalahkan. จัดไปปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งปิ้งงปิยงกลมรัวๆอ้าวชนะเลยยังไม่หมดเลยนะอะไรวะเนี่ยมีสู้แค่นี้นะปิいงปิなงปิ倒งปิんงปิにงปิ常งปิかงปิだงปิいง ああ僕ら問題ないそれはティンカーベルピーターパンの仲間だ見せてもらえるかティンカーベルお前。こいつを盾にすれば今度こそ奴はおしまいだอ้าวออ โดนถีบไปซะどういうつもりだどういうつもりもない俺の心に従ったまでだこのたまさんมาแล้วจระเข้ <laughs> ถ้าใครดูอันนี้เขาเรียกว่าอะไรนะดูพิาแพมาจะรู้ว่าจระเข้คืออะไร星の一つ一つが世界だあテラこの世界の外には俺たちの知らない世界がこんなにもある光はその世界の心の輝きで俺たちを照らしてくれてるんじゃないかなそれってどういうこと 要するに便みたいなもんさなんだよそれ便にもそのうちわかるさ今知りたいああお宝なくなっちゃった 君たちは本当に宝石や金貨が欲しかったのかんうんそんなのいらないよでもピーターに任されたしだったら君たちの大切なものを入れればいいそれが宝物になるそうかうんそうするよありがとう 俺の宝物は何だったかなเได้แล้วคือแบบปีเตร์แแสงอะไรเนี่ยโหเขาแสบตาเลย มันเกาะอันนี้ละどこかに星形の実をつける木があってช่างบังเอิญเหลือเกินเหมือนกันเละเดะเลย つながりは断ち切れてしまったのか俺はまたお前たちと会えるのか光はどうして俺をこの場所に導いた俺に何ができる待ってよ早すぎだって どうしたもう終わりかもうダメ限界นี่โซลากับลิคูตอนเด็กมาอยู่เกาะอย่างงี้ ไม่มีพ่อ ไม่มีแม่ลงมาทางไหนวะเนี่ยこの光俺はこの子に出会うために導かれたの たち今度は船までどっちが先に着くか競争ねそれほら置いてくよคาแรคเตอร์นี่เหมือนแบบการ์ตูนทั่วไปมาก นารุโตะกับซาสึเกะอะไรเงี้ยพระเอกก็จะแบบละเลงละเลงมุ่งมั่นมุ่งมั่นอย่างเงี้ยเพื่อนก็จะแบบคึมๆเนี่ย ใครวะเนี่ยอะไรเงี้ยお兄さん他の世界から来たのよしこの島に住んでいる人はいないし本島でも見たことがないからそうか君は本島からどうやってここに来たんだ今日は友達のお父さんに連れてきてもらったんだ こは俺たちの遊び場だけどまだ俺たちだけじゃ本島からは出られないから早く島から出たいって感じだな昔ここから外の世界に行った子がいるんだんภาพหลอนภ เห็นภาพตอนโตเลยเว้ยเฮ้ยお兄さんはどうやってここに来たの君はどうして他の世界に行きたいんだ俺は強くなりたいんだ昔ここから旅立ったこのようにここから出られれば強くなれそうな気がするんだどうして強くなりたい大事なものを守れるでしょ 友達やみんなをこの小さな世界の外に大きな世界があるこの鍵を手にしてみろ君にその資格があるのなら いずれ選ばれし者としてこの小さな世界を出て俺のもとへたどり着くだろうその時こそ本当の広い世界と愛する者を守る力を教えよう 早く神々今日のことは誰にも内緒だ君にかけた魔法が解けてしまうからなうん <laughs> ねえ何話してたのあちょっとな何ちょっとじゃわかんないよあの人誰知ってる人内緒えー、ずるい教えてよ 内緒なんだってば誰にも言っちゃいけないんだいいでしょね誰にも言わないから教えてダメ <laughs> ああもう大事なものを守れる友達やみんなを俺にもまだ守るものはある俺キベดเปレプラムงอันเลยพร้อมกันน แสง นั้นเวนหรือเปล่านะมาสเตอร์เทล่าโดนหลอกไปแล้ว เองนี่ไม่เข็ดเลยนะ เย้ผ่านมาแล้ว พอฟรีเด้งโอเคเราต้องกลับไปโลก โลกไหนวะยัง ไม่รู้นะ เดี๋ยว พาร์ทหน้ามาเจอกันต่อนะครับสำหรับพันนี้ก็ต้องจบกันตรงเท่านี้นะฮะ ก็ อย่า ลืมฝากเหมือนเดิมนะครับ ฝากเพจแล้วก็อะไรนี้ของทางแบงค์ ทางป๊อปนะครับทั้งคู่เลยแปะไว้ด้านล่างแล้วนะครับ สำหรับพาร์ทนี้ต้องขอตัวลาไปก่อนนะครับไว้เจอกันใหม่พาร์ทหน้านะครับไปแล้วนะครับบาย